ิพามาเบิงปูปูออกลูกว่าสันอยู่บ้านนะคะช่วงนี้โควิดนะคะกะบอได้ไปทำการแสดงทางใดนะคะพี่น้องก็เลยอันพักผ่อนอยู่บ้านนะคะหากิจกรรมทำนะคะช่วงนี้แม่ฟ้า ก็พักผ่อนอยู่ที่บ้านนะคะว่างๆกับปลูกพักเราไแม่ฟ้าเนาะอ่าใช้วิถีชีวิตแบบพอเพียงกินของบ้านๆนะคะ อ่อันนี้ปูเพิ่ว่าปูหินปูหินนรอไม่ฟ้าว่าปูที่อยู่ในอน่าหลุมหินหลุมหินอ่าเอิ่นกระปูผู้เขาก็ได้กระปูผู้เขากระปูไข่อันมันเป็นอันกระปูที่อยู่ตามแอ่งน้ำนะคะ น้ำพุน้ำผาเฮานี่เวลาเ้าไปปลามันสิเป็นแอ่งหิน แล้วมันสิมีน้ำไหลผ่านนะคะ จะเป็นแหล่งน้ำธรรมชาตินะคะ ตอนนี้เป็นเป็นฤดูการที่ปูเป็นสีขยายพันธุ์เนาะเนี่ยเด็๋ยวเลื่อยเลื่อยสสผพากันเลี้ยงไว้ดิพุณน่ะเต็มของอัญญะอยู่พุณน่ะอ๋อ นี่ไงนี่ไข่ เขาจะเป็นเหมือนไข่นี่เลยเห็นไหมไข่สีชมพูเนี่ยหมอลบสิเลี้ยงปูเด้อวันนี้พี่น้องเอาแม่แงะออกมาเลยล่ะมันมันมันบาเจ็บมันบาตายบอกมันเป็นยังธรรมชาติธรรมชาติของปูวเดี่ยวอันนี้ก็เหมือนท้องของปูเนาะเอาออกเอาออกมาอีกทีหนึ่งเพื่อมีนี่นี่ ที่มันยังไม่ไม่ฟักตัวนี่ที่ที่ ท่านเด้ออกนี่คือเป็นเออก็สิเป็นคือไข่กุ้งเนาะอืมค่ะ เป็นสี ส้มๆสีีส้มเส้มส้มอ่าสนี่วยคือมากไข่ของมันน่เห็นไหมคะอันนี้นี่นี่ลูกลูกมันนี่นี่นี่ลูกลูกนั่งกับลายได้ไหมโอ้แตกปุญุพินิอยู่นะเห็นบมสีส้ม ๆนี่นี่คือไข่ที่ยังไม่ได้ฟักนะคะ วางอยู่ตรงนี้แล้วก็ก็จะออกมาตรงนั้นแยกออกมา แม่มันคือบอไตออกเองเขายังไม่แข็งแรงนี่พี่พี่แข็งแรงก็สิไตออกเองไหนหน่วยบ่เม็นไตแล้วบ่นี่ยอืมอันนี้พอดีว่าชาวบ้านมาซื้อนะคะเออชาวบ้านมาขายบ่พิษเขายางมากตัวเล็กตัวอ๋ออ๋อนี่นี่นี่นะนี่ไงนี่ไงน่ารักมากเลยอันนี้ลูกลูกปูหินหรือว่าลูกปูไข่นะ อืมอตู้ยาแกะเราออกมาถอดเราบกแข็งแรงยันบิงแข็งขาล่อนหักแม่แม่แรงเขาก็สิไตออกมาจากท้องนี่ไง โอ้ยเขาอยากไม่ไอ้นี่หรอกปล่อยมันอีกตัวหนึ่งเลยสวสวัสดีค่ะ สวัสดี ท่านผู้ที่เข้ามาชมนะคะ แม่ฟ้าพี่ผู้ภาพผู้สื่อปูไว้แล้วบนนี้ปูมันออกลูกพี่น้องก็เลยสิเลี้ยงปูธุรกิจเลี้ยงปูโอ้ นี่ไง่วตัวนี้ตัวนี้่นี่เนี่ยตัวนี้โตหมดแล้วนี่ออกหมดแล้วเนี่ยตัวนี้เนี่ยอันนี้คือแข็งแรงแล้ว พร้อมพร้อมที่จะแบบต่อสู้กับโรคภายนอกได้แล้วเนี่ยอันนี้เป็นปูหินปูไข่นะคะพี่น้องเนี่ยโอ้ยอย่ากัดแม่เด้อมือเด้ออย่ากัดยายเด้อค่ะช่วยกดไลค์ กด subscribe กดแชร์ให้ด้วยนะคะ เป็นกำลังใจในการทำช่องนะคะ เดี๋ยวจะพยายามมาสตรีมสดบ่อย ๆ จะได้ พบพอพูดคุยบอกปะกับพี่น้องเนาะเพราะว่าช่วงนี้บ่ได้ไปทั้งใดนะคะกาจังใดก็ฝากนะคะ ฝากถึงพี่น้องทุกคนนะคะให้ดูแลสุขภาพช่วงนี้ตามสถานการณ์เหตุบันเกิดการเมืองที่หูหูกันอยู่เนาะโควิดนายีนโควิด -19 นะคะติดง่ายติดได้คักนะคะ แค่สัมผัสต่อกันก็ติดกันแล้วนะแม่ฟ้า นาะแม่นหุ่นอันนี้เราเนาะที่เขาว่าได้ลูกแตกออกปานกระปูแม่บ่แม่ระวังมันมันหนีบมือเขาจะหนีบมือเด่ยเ่นเมื่องนี้เลาเลาออกมานี่ตัวเล็กอันนี้แข็งแรงแล้วนะพร้อมพร้อมจะต่อสู้ก็ก็ไปลอกได้แล้วรูนเรียนยังไว้เลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้เป็นอาหารอืมอืมอืม การปูนะกูอยาวาถอยู่จังสี่ละจสิไปจังใดจักยู่จังใดหากินตามความถนัดเนาะพี่น้องหากินตามความถนัดเท่านี้ละอ่ะอันนี้อันนี้ก็มีนะนี่ พี่น้องแฟนคลับทางกรุงเทพเป็นจังใดเนาะสำบายดีบ่คิดฮอดคิดถึงเด้อ ฝากไปถึงเอฟซีทางจังหวัดขอนแก่น ชัยภูมิ กาลสินร้อยเอ็ดนะคะ อ่ามือนี้แม่ดอกฟ้าเพชรผู้พานนะคะเพื่นซื้อปูซอยอันชาวบ้านนะอยู่บ้านนี่แหละบ้านลากระเชิญนะคะตำบลห้วยยางอำเภอเมืองจังหวัดสุกลนคร ช่วงนี้พักผ่อนอยู่บ้านนะคะเพราะว่าหลังจากโควิดลงอีกรอบนี่เนาะงานทุกอย่างก็ได้เลื่อนออกไปอ่ะไม่เป็นไรเข้มแข็งสู้ๆนะคะมีอย่างกับอยู่มุมมุมิมิไปในบ้านเฮาเนี่ยละ หาอยากให้กินไปนะก็คะทำยังไงขึ้นกะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ สวัสดีทุกท่านเลยนะคะอืมนี่รเห็นว่านี่ไหนตัวเลยก็เห็นอ๋อเรา มีลูกบดเลย อ่ะเนี่ยอคุณน้อตายหักูน้อยคุณน่ะไตเต็มอยู่นี่พี่น้อง คุณน่ะ เขาก็จะอยู่ในอ้อมอกแม่ก่อนช่วงนี้ เอาเห็นมาใจ่หลายๆไตกับมี่ก็ธรรมดา แต่ส่วนมากก็รอดนะ ดูดิเขาแข็งแรงนะ เขากินอะไรอ่ะเนาะเพื่นกินอย่างหนอ เขาต้องหาหาข้อมูลนั่นในเน็ตมาพวงเาแล้วแล้วกินอย่างใบไม้ใบตอกที่มันใบไม้ใบที่มันเปื่อยนะมันนั่นแหละนะ เพราะเราก็เป็นปู่ธรรมชาตินะเราก็ต้องกินธรรมชาติมาก่อนเนาะ อืมอืมสื่อซอยใช่บ้าน แล้วพ่อเทศใส่กะละมังบันนี้เห็นลูกน้อยๆแล้วไตออกมาบันนี้ ก็เลยอันคิดว่าโอ้ไปหาถุงมือก่อนมาสันไปหาถุงมือก่อนมาเปิด เบิ้งโอ้ยอันนี้เต็มคือเต็มท้องเต็มเอือกแกะแล้วออกมาแล้วปิดไว้ อันนี้ออกมาเลยรุ่นนี้คอดบ่ต้องบ่ต้องเย็บแผลเลยนะนี่นก็สิปิดไว้คือเก่า อืมรุ่นนี้ แม่ฟ้าบอกว่าคอดบ่ต้องเย็บแผลว่าซั่นอ่าเดี๋ยวจะต้องสั่งสั่งชาวบ้านเอามาให้เอืมนี่เต็มเลยนี่นี่นี่อันนี้ก็แห้งลายนะไอ่ะ เปิดให้ดูสดๆเนี่ยเวลาเวลา นี่ในไข่มันเนี่ยปูไข่หรือปูหินนะคะ ที่เป็นสีสมมนี่ คือไข่ไข่มันท่านได้ฟักตัว แต่ถ้าฟักแล้วก็จะเป็นตัวมันสีเลย ไตข้านออกมาเลยคันแมันคันแมันไก่ก็สิเอื่นว่าไข่ห่างหั่งเนาะมันมันบอกฟักตัว ค่ะ ปูสูงนี่ปูผ่านเฮามีอันฝนตกเนาะแม่ ปูแล้วก็ยังกบเขียดอึ่งอ่างกบเขียดอึ่งอ่างออกครบทุกสิ่งทุกอย่าง เป็นอาหาร นี่นี่นี่นี่ลง อ่าอ้าว เป็น เป็นอาหารธรรมชาติจริงๆ นะ แต่ว่าเขาก็กินเป็นบางอย่างนะแม่ฟ้าส่วนมากสื่อมาแล้วสื่อซอยเพื่อนแล้วก็เอาไปปล่อยนะคะ แต่ว่าเบื้องปูนี่ เบื้องส่งแล้วสิบ่ไดปล่อย จะเลี้ยง จะเลี้ยงไม่ฟ้าเฮ็ดจังไงจะเลี้ยงเลี้ยงปูไม่ฟ้าจะเลี้ยงใส่ใส่ถุงมือสีสมๆนี่คืออัน แม่ฟ้าเด้อนะคะ สวัสดีนะคะสีสมได้หรือสีม่วงเออสีม่วงเอาเป็นแห้งแล้ว ใส่ถุงมือสีม่วงแม่ฟ้าเด้อนะคะเดี๋ยวนี่นี่นี่เห็นไหมนี่นี่นี่นี่เมื่อนี้จัดการทำขอดปูสกอนเราสิมาล่ำให้พี่น้องฟังนะคะ สวัสดีนะคะ สวัสดีค่ะนี่ว่างันกล้องท่างันขวางบ่เฮ้อเลยบ่เห็นคอมเมนต์หรือจังไดเฮ้อเบ็นสิบ่ะหมุนอุปกรณ์มาสั่นลองเบิ่งดู มันล็อกแล้วอะ มันล็อกแล้วมันได้ยังสี่หาสิบเลยแม่ไม่ห้เขาดูดิ มันเยอะมากเลยนะ ไม่ฝ่าทำขอดปูอยู่บริมาล่ำมือนี่นะคะ อยู่บ้านเพชรภูพานบ้านลาดกระเชออำเภอเมืองจังหวัดสกลนครนะคะภูพานบ้านเฮ้านะคะ ของอยากของกินมีหลายนี่หลายแนวพี่น้อง โดยเฉพาะช่วงนี้ถ้าฝนตก ดี๋ยวไปซื้อท่อมาอันหนึ่งมาวางตรงนี้แล้วก็เอาหินใส่เยอะๆนั่นเอาไปไม่ใส่นั่นได้ยินบ่อนเออได้ยินบ่อกนบอกให้เพิ่นวางโครงการแล้วได้มันนี้ไปสิไปซื้อท่อซื้อท่อเลี้ยงปูแล้วบอกตายอดว่า บอกนายยอดนะ มันมาส่งซื้อมาจากซื้อแม่พันมาจากสองกิโลอืมเอออืม ฟาร์มฟาร์มปูฟาร์มปูเพชรภูพานเออฟาร์มปูเพชรภูพาน จ้ะ เบิ่งในซื้ออุปกรณ์มาอันมากไม้หลายหลากอันโฟมอันนี้สิมาทาสิมาทาปลูกพัก มาดูมาดูลูกลูกลูกปูนี่โอ้นี่แม่นี่สวัสดีค่ะก่อนเพิ่งตื่นเพิ่งตื่น สวัสดีค่ะคุณมันทองตื่นแล้วคุณมันทองตื่นเลยเห็นไหมลูกเคยเห็นปูไหมปูมันคลอดลูกมองดูอุ่มตุ๊กตาลงมาพร้อมยายบอกว่ายายจะเก็บตุ๊กตาด้วยคุณน่ะ อยู่กันเท่านี้แล้วพี่น้องสามชีวิตว่างใหม่ๆว่าไม่ฝากตัวไหนคลอดลูกคนมุมแบบบ้านๆได้นี่ พี่น้องบ่เคยเห็นมุมนี่ได้นี่นี่เพิ่นบ่เคยเห็นได้นี่หน้าบ้านเนาะอืมหน้าบ้าน อันนี้กุมารทองลูกสาวของซันนี่นะคะ หลานสาวแม่ดอกฟ้าเป็นประธาน เขามาขายลูกชาวบ้านเขาเอามาขายก็เลยซื้อไว้ แล้วพอเทใส่กระมังแล้วมันเห็นตัวเล็ก ๆ ออกมาแสดงว่ามันกำลังท้องมันมีลูกคุณยายก็เลยจะเลี้ยงไว้สงสารมันเห็นไหมลูกกระดูกกระดิกงงแล้วตัวนี้ล่ะมันตายหรอมันตายแล้วค่ะมันตายก็มีลูกมันตายก็มีสงสารจังอ่ะนั่งนี่นี่นั่งดู นั่งดู นั่งดูดีๆอืม ตัวนี้นีนตัวผู้เนี่ย ตัวผู้จะเป็นแบบนี้นี่ไงแล้วาอกจะเล็กๆกว่านี้ ตายแล้วหรอสามตัวนี้ยังไม่ยังไม่จับมันนะลูก อันนี้ตัวเมียเนี่ยอันนี้มันจะสีง่ายนี่ยอืมเนี่ยปิดฟ้าปิดทองไปเลยตัวไหนที่มันเปิดได้อีกให้น้องเพชรดูดินี่ตัวนี้เ็จะเยอะเลยนี่ที่แบบท้องตุ้งตนี่นี่หมดเลยนี่ร้วยร้นวัมันหนีบมือใช่ไหมััอั้่ะดูดูน้องเพชรดูนะลูกน้องเพชรดูนวลูก โอ้ยออกไปหมดแล้ว ออกหมดแล้วออกหมดแล้วเดี๋ยวหา หาตัวที่มันท้องล่องๆก่อนตัวนี้ล่ะท้องปอกนะ มันออกไปหมดแล้วลูะนี่ไง นี่ไง อืมนี่โอ้นี่นี่นี่เห็นไหมนี่นี่นี่เห็นไหมนี่น้องเยอะเลย เห็นไหมเนี่น้องเยอะจัง น้องเยอะจังเอ้ยมันมีอะไรแดงๆอ่ะไข่เนี่ย ไข่หนูสรุปแล้วก็คืออันสิบไปซื้อทอเหมือนชูชีเลยเหมือนชูชีเลยเนาะไปซื้อทอแล้วอันก็ตุ่มๆเหมือนชูชีเลยเออนี่ไงไข่ปูอืมอันน่ะซื้อทอมาเดี่ยวกันเด้อพี่น้องเด้อติดตามติดชีวิตน้องปูนะคะ ต่อไปเนี่ยแมนอยู่เขาสิมาเบิงว่าเขาเลี้ยงนี่มัน มันสีใสเวลาจับมือเรียแมนสเลอันนี้อันนี้บมแม่นปูหน้าเด้อันนี้คือ ปูทะเลปูที่อยู่ในหินไม่ใช่ลูปูกที่อยู่ในภูเขาไงมันเป็นปูภูเขาลูกอูเขาอันนี้แข็งแรงเดี๋ยวจับให้มันหังดีให้มันให้มันหังตัวนั้นนะมันอยากหกหงายหลังตัวที่มันขยับอ่ะน้องต้องต้อง ให้อากาศมันอันนี้ก่อนนี่ลงไปแล้วนี่เห็นไหมนี่ยเออเนี่ยนี่เอาหินมาใส่เนี่ยเขาทีซ่อน ตัวอยู่ในหิน อ่ะโอเคค่ะแค่นี้ก่อนนะคะ